IT for English โมดูล6การเรียนรู้ภาษา ผ่านเกมและโลกเสมือน การเรียนรู้ภาษา ผ่านเกม The Sims มภาษาอังกฤษเกมหนึ่งที่ได้รับการยืนยันว่า สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาได้ดีก็คือเกม The Sims ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงเวอร์ชั่นที่ 4 แล้ว วันนี้เรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้อย่างไรค่ะ The Sims โลดแล่นอยู่บนเครื่อง PC มานานกว่า 14 ปีแล้ว เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะคะ ตัวเกมได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆ แล้วก็ขึ้นแท่นเกมที่ขายดีที่สุดใน PC มาตลอดด้วยค่ะ The Sims เป็นเกมแนวจำลองการใช้ชีวิต หรือว่า Life Simulation ที่ผู้เล่นต้องเข้าไปใช้ชีวิตเป็นตัวละครหลักในเกม โดยเริ่มตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยๆ จนเริ่มสร้างตัว สร้างครอบครัว แล้วก็มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น และแน่นอนก็มีอายุมากขึ้นด้วย เรียกได้ว่าเป็นการจำลองชีวิตของคนคนหนึ่งกันเลยค่ะ การควบคุมตัวละคร รวมทั้งคำสั่งทุกอย่างใน The Sims เป็นภาษาอังกฤษค่ะ ดังนั้น เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ มาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ เมื่อเริ่มเล่นเกม เราก็จะต้องสร้างตัวละครของเรา และเลือกความคาดหวังว่า อยากให้ตัวละครทำตามความฝันอะไร ในที่นี้เราก็จะต้องเลือก aspiration หรือความมุ่งมา่ปรารถนา ซึ่งมีตัวเลือกเช่น athletic ด้านการกีฬา creativity ความคิดสร้างสรรค์ family ครอบครัว knowledge ความรู้ fortune โชคทางด้านการเงิน และ popularity ความนิยม ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ทั่วไป ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ นอกจากนี้เราก็จะต้องเลือก traits หรือคุณลักษณะย่อยอื่น ๆของตัวละคร ซึ่งในหัวข้อนี้ เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ characteristics ของบุคคล เช่น active กระตือรือร้น cheerful ร่าเริง genius เฉลียวฉลาด gloomy เศร้าส้อย หรือ self assured มุ่งมั่น นอกจากนี้เรายังสามารถเลือก hobby หรืองานอดิเรก lifestyle รูปแบบการใช้ชีวิต และ social การเข้าสังคม คำศัพท์ที่มีให้เห็นเนี่ย มีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะ เรามาดูการควบคุมตัวละครกันบ้างดีกว่าค่ะ ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงสถานะปัจจุบันของตัวละคร เราจะได้พบกับคำศัพท์ที่สำคัญสำคัญเช่น bladder การขับถ่าย hunger ความหิว energy พลังงาน fun ความสนุก social การเข้าสังคม และ hygiene สุขอนามัย คำศัพท์ทั้ง 6 ตัวนี้เป็นคำพื้นฐานในการควบคุมตัวละคร และเราต้องรักษาทุกหัวข้อให้มีระดับดีๆค่ะ การเรียนรู้คำศัพท์ สามารถเกิดจากการควบคุมกิจกรรมของตัวละครด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากเราเลือกคลิกที่ตัวละครตัวอื่น ก็จะมีรายการกิจกรรมขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อการพูดคุย เช่น ถกกันถึงเรื่องการเล่นเกม Debate Game Strategy หรือจะคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรม outdoors enthuse about outdoors หรือจะชวนคุยเรื่องทำกับข้าวก็ได้นะคะ talk about cooking อย่างที่เห็นเราต้องเข้าใจหัวข้อทั้งหมดก่อน เราจึงจะสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมได้ หากไม่รู้คำไหน เราก็เปิดพจนานุกรมได้เลยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกที่อุปกรณ์ชิ้นไหน ก็จะมีรายการกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาให้เลือก เช่น ในตัวอย่างนี้ ตัวละครเข้าไปในห้องน้ำ กิจกรรมที่ให้เลือกก็เช่น อาบน้ำฝักบัว take shower อาบน้ำในอ่าง take bath อาบน้ำในอ่างที่มีฟอง take bubble bath หรือ จะเล่นในอ่างอาบน้ำ play in the bath ก็ทำได้ค่ะ เราลองมาดูอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ นั่นก็คือคำอธิบายอารมณ์ของตัวละครในขณะนั้น ตรงมุมด้านล่าง จะมีคำศัพท์ที่คอยบอกอารมณ์ของตัวละคร เช่น ถ้าหากเราได้ไปที่บาร์และพูดคุยสนุกสนานกับตัวละครอื่นๆ เราก็จะแฮปปี้มีความสุขค่ะ หรือถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสือ เราก็จะรู้สึกมีสมาธิ หรือ focused หรือหากเราไปสนทนาแล้วพูดถึงเรื่องที่น่าอาย ตัวละครก็จะรู้สึก embarrassed หรือถ้าเราไปเล่นเกมหรือเล่นหมากรุกกับเพื่อน เราก็จะรู้สึกสนุกสนานหรือ playful ค่ะ จากที่อาจารย์นำเสนอไปไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าทำไมคนที่เล่นเกม The Sims ถึงเรียนรู้คำศัพท์ได้เยอะ อย่างที่เราเห็นข้าวของแทบจะทุกชิ้น มีรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เราเลือกว่าเราจะทำอะไร และที่สำคัญเป็นคำศัพท์ใกล้ตัว ที่เราสามารถจำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ โดยสรุปคือเกม The Sims เป็นเกมที่น่าสนใจที่สามารถนำมาช่วยเสริมคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียน แต่ไม่สามารถนำมาพัฒนาทักษะการสื่อสารอื่นๆได้นะคะ เพราะว่าเกมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารค่ะ ใครสนใจก็ลองเล่นดูนะคะ แต่อย่าติดเกมนะคะ สวัสดีค่ะ